สวัสดีค่ะ สำหรับในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมของระบบทารากันก่อนอื่นเลยนะคะเรารู้จักบทก่อนหน้านี้แล้วว่าทาราเป็นระบบ HPC ทีนี้ก่อนที่จะไปต่อนะคะ ลองนึกภาพดูว่าภาพระบบ HPC ในจินตนาการของทุกคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง บนหน้าจอนะคะ ก็จะเป็นรูปของคอมพิวเตอร์ปกติของเราค่ะ บนพื้นที่ว่างนะคะ ลองนึกภาพดูว่าถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ปกติของเราแล้วเนี่ยตัว HPC ควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ในส่วนนี้จะให้เวลาสัก2-3วินาทีนะคะ ส่วนถ้าใครต้องการเวลาเพิ่มขึ้นสามารถกดหยุดวิดีโอได้ค่ะ ทางด้านขวามือนะคะคือรูปของระบบทาราค่ะ ทีนี้เราจะมาดูในแง่ของส่วนประกอบของระบบกันเลยนะคะ อย่างในส่วนแรกอย่างที่เห็นบนหน้าจอเลยก็จะสังเกตเห็นว่าระบบทาราเนี่ยไม่มีจอมอนิเตอร์นะคะ ไม่มีคีย์บอร์ดค่ะ ไม่มีเมาส์นะคะ ก็จะมีแต่ตัวเครื่องเลย แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากระบบของ HPC นะคะ โดยดีไซน์แล้วดีไซน์มาเพื่อการคำนวณโดยเฉพาะค่ะ เพราะฉะนั้นคือในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเราจะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งไปทั้งหมดค่ะ มาดูกันนะคะว่าจะตัดอะไรออกบ้าง ในส่วนของโปรเซสเซอร์นะคะ ก็ยังมีอยู่ค่ะ เพราะว่าเป็นส่วนหลักของการคำนวณ ส่วนถัดไปนะคะในส่วนแรมเช่นกันค่ะเป็นส่วนของการคำนวณก็ยังมีอยู่นะคะ ส่วนของกราฟิกการ์ดนะคะจะขึ้นอยู่กับว่าการดีไซน์ของระบบ HPC ค่ะ บางที่ก็อาจจะมีบางที่ก็อาจจะไม่มีนะคะ แต่ที่ต่างกันชัดเจนคือการทำงานของกราฟิกการ์ดใน HPC กับในเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติค่ะ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติกราฟิกการ์ดส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การแสดงผลนะคะ หรือว่าการแสดงภาพบนหน้าจอ หรือว่าการแบบแสดงภาพให้มีการเลื่อนไหล หรือว่าคมชัดค่ะ ในส่วนของ HPC นะคะ หน้าที่หลักของกราฟิกการ์ดจะเป็นการช่วยในการคำนวณค่ะ หน่วยประมวลผลในส่วนของกราฟิกการ์ดจะเรียกว่า GPU นะคะ ถัดมาคือส่วนของการ์ดเสียงหรือว่าซาวการ์ด ถ้าเป็นคอมปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนบอร์ดนะคะ แต่ถ้าใน HPC ก็คือจะไม่มีในส่วนนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของ optical disk d r i ก็คือส่วนของตัวเครื่องอ่านแผ่นซีดีแทบจะไม่มีอยู่ใน local PC แล้วก็ไม่มีอยู่บน HPC นะคะ ส่วนของเน็ตเวิร์กที่เป็นไวเลสไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าบลูทูธนะคะ ก็จะไม่มีค่ะ อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่บนสไลด์นะคะ ก็คือจะเป็นส่วนของฮาร์ดดิสค่ะ ส่วนของฮาร์ดดิสนะคะ ก็จะมีทั้งคู่ค่ะ คือส่วนของ HPC แล้วก็ส่วนของคอมพิวเตอร์ปกตินะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าในระบบของ HPC เนี่ยก็จะเหลือแค่ส่วนของระบบพื้นที่จัดเก็บ แล้วก็ส่วนของการคำนวณค่ะ ทีนี้เรามาดูต่อกันนะคะ เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าระบบ HPC เนี่ยเน้นแค่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ในเทคโนโลยีปัจจุบันในการที่จะทำให้ HPC มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ก็คือการนำคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ หลายๆเครื่องค่ะ มาต่อกันให้เป็นระบบคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะคะณปัจจุบันนะคะ performance โดยรวมของระบบทารา จะเทียบเท่ากับตัว middle rank laptop ที่ผลิตในปี 2019 ประมาณ 30,000ถึง40,000 เครื่องนะคะ ซึ่ง performance ส่วนนี้เกิดจากอะไรเราจะมาดูกันในสไลด์ถัดไปค่ะ ในส่วนของระบบทารางนะคะ ระบบภายในจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันไล่จากล่างขึ้นบนนะคะ ส่วนล่างสุดก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดดิสค่ะ จะเป็นส่วนสีดำด้านล่างนะคะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของเน็ตเวิร์กนะคะ ที่วงกลมสีน้ำเงินไว้ และส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนของทรัพยากรการคำนวณ หรือหน่วยประมวลผลนะคะ ทีนี้มาดูในส่วนล่างก่อนนะคะ ซึ่งเป็นส่วนของฮาร์ดดิสในส่วนของฮาร์ดดิสนะคะ หรือว่าส่วนของสโตรเรจ บนระบบทาราจะมีพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด750เทราไบต์ค่ะ ซึ่งเกิดจากการผสมกันระหว่างฮาร์ดดิสชนิดที่เป็น SSD แล้วก็ชนิดที่เป็น HDD นะคะ ในส่วนถัดไปคือส่วนของเน็ตเวิร์กนะคะ ในส่วนของเน็ตเวิร์กนะคะ เน็ตเวิร์กเนี่ย จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยต่างๆ ของระบบทาราค่ะ จากรูปนะคะจะเห็นว่าตัวเน็ตเวิร์กของเราเชื่อมต่อฮาร์ดดิสเข้ากับหน่วยประมวลผลทั้งหมดค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะ บนระบบทาราจะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Infinite Band ค่ะ พูดง่ายๆก็คือเป็นตัวเน็ตเวิร์กความเร็วสูงค่ะ ซึ่งเน็ตเวิร์กความเร็วสูงเนี่ยจะสามารถทำให้เราสามารถส่งไฟล์จากสตอเรจขึ้นไปคำนวณ แล้วก็ย้ายแล้วก็ทันเฟอร์กลับมาได้ค่อนข้างเร็วค่ะ ลองนึกภาพง่ายๆนะคะว่าเรามีโรงงานผลิตอยู่ที่หนึ่งและเรามีคลังเก็บวัตถุดิบอยู่อีกที่หนึ่งนะคะ เราต้องการขนส่งวัตถุดิบจากคลังของเราค่ะ ไปที่โรงงานผลิต ถ้ารถขนส่งวิ่งได้ช้านะคะต่อให้โรงงานของเราจะมีกำลังผลิตเร็วแค่ไหนเนี่ย ก็จะได้เอาพุทออกมาน้อยอยู่ดี เพราะฉะนั้นความเร็วของรถขนส่ง ซึ่งในที่นี้ค่ะคือส่วนของเน็ตเวิร์กจะมีความสำคัญมากกับเอาพุทของงานที่เราจะได้นะคะ ส่วนถัดมานะคะ ก็จะเป็นส่วนสุดท้าย ก็คือส่วนของหน่วยประมวลผลนะคะ จากที่เห็นบนหน้าจอค่ะ ส่วนของหน่วยประมวลผลก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกันนะคะ คือส่วนแรกคือส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ค่ะ แสดงให้เห็นเป็นสีฟ้านะคะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของ High Memory Node ค่ะ หรือตัวสีชมพูนะคะ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของ GPU ค่ะ ซึ่งการมีอยู่ของทั้ง 3 ส่วนนี้นะคะ ถูกดีไซน์ขึ้นมา เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของผู้ใช้งานค่ะ ทีนี้มาดูในทีละส่วนกันเลยนะคะ ส่วนแรกคือส่วนของ Compute Node ค่ะ Compute Node เนี่ย จะมีคอทั้งหมด2,400คอนะคะ ซึ่งแบ่งเป็น 60 m p u t e Node ค่ะ ซึ่งในแต่ละโหนดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ซ็อกเก็ตค่ะ ซึ่งตัวชิปที่ใช้นะคะจะเป็น Intel Xeon Go ค่ะ แรมในแต่ละโหนดนะคะ ก็จะมีทั้งหมด 192 GB ค่ะ ในส่วนงานที่เหมาะกับการรันบนคอมพิวโหนดนะคะ ก็จะเป็นงานจำพวกที่เป็นคอมพิวอินเทนซีฟค่ะ ซึ่งงานจำพวกคอมพิวอินเทนซีฟนะคะ หลักๆก็จะเป็นงานทางด้านซิมูเลชันต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็น MD นะคะ DFT แล้วนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของ finite element แล้วก็งานที่เป็น grid based calculation นะคะ ส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของ High Memory Node ค่ะ คุณสมบัติเด่นของ High Memory Node นะคะก็จะเป็นส่วนของ RAM ค่ะ ในส่วนของ High Memory Node นะคะเราจะมีทั้งหมด 1,920คอค่ะ แล้วก็มี RAM ทั้งหมด 30 t b นะคะ ในจำนวนนี้จะแบ่งออกเป็น 10โหนดด้วยกันนะคะ ซึ่งจะหมายความว่าแต่ละโหนดจะมีแรมทั้งหมด3เทราไบต์ค่ะ ลักษณะการใช้งานหลักของ High Memory โหนดนะคะ ก็จะเป็น Memory Intensive Job ค่ะ ตัวอย่างเช่นงานทางด้าน Bioinformatics นะคะ ที่ต้องการใช้แรมค่อนข้างเยอะค่ะ ส่วนต่อไปนะคะ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของ GPU ค่ะ สำหรับ GPU นะคะ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนในการก็คือส่วนของ GPU แล้วก็ส่วนของ DGX ค่ะ ในส่วนของ GPU นะคะ ก็จะมีทั้งหมด 4 Tesla V100 ค่ะ แล้วก็แบ่งออกเป็น 2 โหนดนะคะ แปลว่าแต่ละโหนดเนี่ย ก็จะมี2 Tesla V100 การ์ดนะคะ แล้วก็มีแรมแต่ละการ์ดคือ 16กิกค่ะ ส่วนถัดไปคือส่วนของ DGX นะคะ ส่วนที่เป็นสีเขียวของ d g x เนี่ย จะมีทั้งหมด 24 Tesla V100 การนะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โหนดค่ะ แปลว่าแต่ละโหนดเนี่ย ก็จะมีเป็น 8 Tesla V100 นะคะ ในส่วนของแรมของแต่ละการ์ดจะเป็น 32กิกค่ะ ลักษณะการใช้งานของ GPU นะคะ ว่าจะใช้งาน GPU ดีหรือว่าจะใช้งาน DGX ดีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของแอปพลิเคชันค่ะ ในส่วนของ GPU และ DGX นะคะ โดนดีไซน์ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันทางด้าน AI ค่ะ หรือแอปพลิเคชันในส่วนอื่นซึ่งสามารถรันบน GPU ได้นะคะ สุดท้ายนะคะ จะสรุปภาพรวมทรัพยากรการคำนวณของระบบเร็วๆอีกครั้งนะคะ ในส่วนของระบบก็จะมีคอมพิวโนดซึ่งเน้นการคำนวณนนะคะ เน้นคอมพิวทีนสีส่วนของเมมโมรีคือเน้นแรมนะคะ ใช้แรมเยอะ และส่วนสุดท้ายค่ะ คือส่วนของ GPU ก็คือ เน้นการใช้งานไปที่ GPU นะคะ ทีนี้ภาพรวมตอนนี้นะคะจะเป็นระบบข้างหลังของเรานะคะ ทีนี้ในส่วนไหนที่ User จะสามารถเข้าไปทำงานหรือว่า Interact กับระบบของเราได้ค่ะ ส่วนนี้จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะ ซึ่งจะเรียกว่า front end node ค่ะ front end node เนี่ยจะเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งซึ่งต่อเข้ากับตัวเน็ตเวิร์กของเรานะคะ ซึ่งจะต่อกับภาพรวมของระบบด้านหลังทั้งหมดอีกทีในส่วนของ front end node เนี่ยจะเป็นส่วนที่ user เข้ามา interact กับระบบค่ะ เราทำอะไรบ้างบน front end node อันดับแรกเลยนะคะ คือการล็อกอินค่ะ เวลาเราล็อกอินเข้าสู่ระบบทารานะคะ จะเข้าไปที่ front end node เสมอค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วเราทำอะไรอีกเราทำการ transfer file ค่ะ นอกจากจะทานเฟอร์แล้วไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข การสร้างใหม่นะคะ แล้วก็การลบค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะทำบนฟอนต์ End n o ด e นะคะ นอกจากนี้เรายังทำการติดตั้งหรือว่าทำการ compile ซอฟต์แวร์ต่างๆ เนี่ยบนฟอนต์ End n o ด e เหมือนกัน ถัดมานะคะการสั่งรันงาน ก็สั่งรันงานบนฟอนต์ End n o ด e เช่นเดียวกันค่ะ พอเราสั่งรันงานเสร็จนะคะ งานของเราเนี่ยจะโดนสั่งเข้าไปรันในทรัพยากรการคำนวณทางด้านหลังนะคะ แต่เวลาเรารันเสร็จแล้วเนี่ย ตรวจสอบสถานะของงานของเราแล้วก็ตรวจสอบเอาพุทของเราได้นะคะที่ Front End n o t e ค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะคือการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตนะคะ ทั้งหมดต้องทำที่ Front End n o t e ค่ะ เนื่องจากว่าในส่วนประมวลผลของเรานะคะ ทั้งหมดด้านหลังเนี่ย ส่วนนี้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ ส่วนที่มีอินเทอร์เน็ตก็จะมีแค่ Front End นะคะ ที่จะมีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราต้องการโหลด Dataset หรือว่าติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตเนี่ย เราต้องทำบนฟอนต์ EndNote ทั้งหมดเลยค่ะ